แอนิเมชันสามิติคืออะไร ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ แอนิเมชันไว้เป็นภาษาไทยว่า ชีวลักษ์ หรือใช้ทับศัพท์ว่าแอนิเมชันหมายถึงการทำภาพเคลื่อนไหว หรือการทำให้เคลื่อนไหว หรือภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันอาจหมายถึง การสร้างการเคลื่อนไหว โดยการนำภาพนิ่งมาเรียงลำดับและแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาพติดตา ทำให้สมองมนุษย์เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ในสารนกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้ให้ข้อมูลว่า กรรมวิธีในการผลิตแอนิเมชันใช้รูปแบบเดียวกับการผลิตภาพยนตร์ คือการใช้ทฤษฎีภาพติดตา ตามธรรมชาติสายตาของมนุษย์นั้น เมื่อมองภาพภาพหนึ่งแล้ว สมองก็จะคงรับรู้ภาพนั้นในช่วงเสี้ยวระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อภาพก่อนหน้านั้นถูกแทนที่ด้วยภาพอีกภาพหนึ่งสมอง ก็จะเกิดการเชื่อมต่อระหว่างสองภาพนี้ขึ้น ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนภาพนิ่งจำนวนหนึ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสม มนุษย์ก็จะเห็นภาพนิ่งเหล่านั้นเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยอัตราเร็วในการทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้อยู่ที่ประมาณ 14 ภาพต่อ 1 วินาที หรือเร็วกว่า ซึ่งปัจจุบันจะใช้อัตราเร็วที่ 24 ภาพต่อ1วินาที เป็นอัตราเร็วมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์โดยทั่วไป และอัตราเร็วที่ 25 ภาพต่อ 1 วินาทีสำหรับการผลิตวิดีทัศน์ ถึงแม้ว่าจะใช้ทฤษฎีเดียวกัน แต่แอนิเมชันก็ยังแตกต่างจากภาพยนตร์ คือ ภาพยนตร์เป็นการถ่ายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหวในโลกของเราจริงๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ส่วนแอนิเมชันนั้น เกิดจากการทำให้สิ่งที่อยู่นิ่งๆ เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ล้วนๆ เช่น ภาพวาด หุ่นตุ๊กตา หรือแม้แต่แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยการถ่ายภาพนิ่งของสิ่งนั้นๆ ให้ค่อยๆ ขยับไปทีละภาพ แล้วจึงนำภาพเหล่านั้นมาเรียงต่อเนื่องกัน จนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริงขึ้นมา แอนิเมชันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือศิลปินสร้างขึ้น เพื่อเรียนแบบโลกของความเป็นจริง หลายๆ ครั้งงานแอนิเมชันก็ถูกกล่าวอ้างให้เป็นงานที่สะท้อนความเป็นตัวตนของมนุษย์ ในแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคมและค่านิยม จึงทำให้ศาสตร์แขนงนี้ได้รับความสนใจและสืบทอดต่อ ๆ กันมาถึงปัจจุบัน แอนิเมชันคือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับภาพยนตร์ หรือการ์ตูนเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นการสร้างให้โมเดลที่เราเตรียมไว้มีการเคลื่อนที่ ขยับได้ รวมถึงการสร้างความต่อเนื่องให้กับชิ้นงานแอนิเมชันมีทั้งแบบ 2 มิติและแบบ 3 มิติ แบบ 2 มิตินั้นจะเป็นการสร้างงานที่เป็นแบบแบนราบ ไม่คำนึงถึงความลึก โดยมองวัตถุในระบบพิกัดแบบ 2 แกน คือแกน x และแกน y เท่านั้น ส่วนแอนิเมชันแบบ3 มิติ จะเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อม 3 มิติ แบบ 3 แกน คือ แกน x แกน y และแกน z เป็นการสร้างแบบจำลองขึ้นมา แล้วทำการขยับเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้วัตถุ พื้นผิววัตถุ คุณสมบัติของกล้อง แสง เงา ตลอดจนการจำลองทางฟิสิกส์ต่างๆ การไหลของน้ำ การระเบิด และอื่นๆได้อย่างสมจริง สื่อแอนิเมชันทำให้ภาพนิ่งเกิดการเคลื่อนไหวทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งในเด็กผู้ใหญ่ และยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งมนุษย์เรามักจะเลือกที่จะมองรูปภาพ หรืออะไรที่มีสีสันและการเคลื่อนไหวก่อนมองเนื้อหาเสมอแอนิเมชันได้เข้ามามีบทบาทกับงานหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานก็นำไปประยุกต์ใช้ในการหลาย ๆ ประเภท และในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ก็ได้หันมาใช้งานแอนิเมชันในการผลิตมากขึ้น งานด้านแอนิเมชันจึงเป็นงานที่มีคุณค่า และต้องอาศัยความสามารถในการผลิต การนำแอนิเมชันมาจัดทำสื่อการสอนให้กับเด็กๆ เนื่องจากประโยชน์ของสื่อแอนิเมชันมีมากมาย เช่น สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชันในการช่วยจดจำ แอนิเมชันสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อแอนิเมชันช่วยดึงดูดความสนใจ สามารถแสดงได้ทั้งภาพ เสียง ตัวหนังสือ และมีผลการวิจัยการใช้แอนิเมชันเป็นสื่อในด้านของการศึกษา พบว่าช่วยทำให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี